1.2 บริการสารสนเทศท้องถิ่นในแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอื่นๆ เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ที่ให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ บริการต่างๆที่จัดให้มีในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และหอศิลปะวัฒนธรรมมีดังนี้ บริการให้การศึกษาหรือบริการงานชม เป็นบริการหลักของพิพิธภัณฑ์ และหอศิลปะวัฒนธรรม จัดบริการนำชมโดยกำหนดวันเวลา เปิดให้ชมที่แน่นอน มีผู้ให้บริการนำชม ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าเข้าชม แต่มีบางแห่งคิดค่าเข้าชม เพื่อนำไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน การจัดแสดงนิทรรศการเป็นบริการหลักของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และหอศิลปะวัฒนธรรม จัดในสองรูปแบบ คือ นิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน การจัดแสดงวัตถุที่มีอยู่ในท้องถิ่น วัตถุที่จัดแสดงเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ในชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นวัตถุที่บอกถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของชุมชน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อาจเป็นทั้งของมีค่าและไม่ใช่ของมีค่า แต่มีความหมายต่อท้องถิ่น เช่น วัตถุที่เป็นสมบัติของวัดในท้องถิ่นนั้นมาแต่โบราณ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรียก วัสดุที่ใช้ในการทำประโยชน์ใช้สอยผู้ประดิษฐ์เป็นต้น บริการให้ยืมนิทรรศการ เป็นบริการให้ยืมสื่อนิทรรศการ และอาจให้ยืมภาพถ่าย สไลด์วิดีทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่พิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรมจัดทำขึ้น การจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อให้บริการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ ให้แก่หน่วยงานด้วย บริการสารสนเทศดิจิทัล ปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ นิยมเผยแพร่สารสนเทศ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือชุมชนในรูปสารสนเทศดิจิทัล เนื่องด้วย สามารถนำเสนอได้อย่างกว้างขวาง ในรูปแบบที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปข้อความ ภาพประกอบ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีความน่าสนใจและประหยัดค่าใช้จ่าย จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า งานบริการสารสนเทศท้องถิ่น สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศท้องถิ่น ได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดการนิทรรศการเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น ในสถานที่และนอกสถานที่ เช่น ศูนย์การค้า เพื่อเผยแพร่สารสนเทศสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น บุคลากรในสังกัด รับเชิญเป็นที่ปรึกษา ด้านการจัดและการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นแก่หน่วยงานอื่น การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาดให้แก่งานบริการสารสนเทศท้องถิ่นอีกด้วย 2. ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศท้องถิ่น องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ในการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นขององค์กร เพื่อให้มีบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 2.1 การกำหนดนโยบายการให้บริการ นโยบายคือ หลักและวิธีการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นแนวทางดำเนินการ ด้านบริการสารสนเทศท้องถิ่น จึงควรมีการกำหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารขององค์กร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 2.2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น จะต้องกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ และการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนา โดยอาจทำเป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด 2.3 การกำหนดขอบเขตเนื้อหาของสารสนเทศท้องถิ่น ที่จัดเก็บและให้บริการ ครอบคลุมสาขาและเนื้อหาในด้านใดบ้างกำหนดขอบเขตภูมิศาสตร์ และขอบเขตด้านวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่จะจัดเก็บและให้บริการ เช่น ศูนย์สารสนเทศ อีสานสิรินทรสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดขอบเขตเนื้อหาของสารสนเทศท้องถิ่น ที่ให้บริการว่าเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทุกด้านและทุกรูปแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อมุ่งที่จะ ดำรง รักษา อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบทอดเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 2.4 ด้านระเบียบการใช้บริการ เพื่อให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในการใช้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น ควรจัดระเบียบการใช้บริการให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ระเบียบเกี่ยวกับบริการของสถาบัน การเป็นสมาชิกของผู้ใช้ การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ และกำหนดรายรับ รายการ และเงื่อนไข การรับเงินรายได้ขององค์การ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับขององค์การ ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าใช้บริการขององค์การและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.5 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ องค์กรจะต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในการให้บริการ ที่ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ควรต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ และจิตบริการให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2.6 ด้านสถานที่บริการ สถานที่ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น เป็นบริเวณที่จัดให้ผู้ใช้ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า ควรจัดบริเวณ ดังนี้ พื้นที่สำหรับการจัดชั้นวาง และตู้เก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ พื้นที่สำหรับการจัดวางอุปกรณ์ ช่วยการค้นคว้า เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องอ่าน ไมโครฟิล์มเป็นต้น พื้นที่นั่งอ่าน ซึ่งจะต้องมีการออกแบบ และจัดวางอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ เป็นช่องทางในการเผยแพร่บริการ 2.7 ด้านเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่น ที่องค์กรสารสนเทศจัดเก็บและให้บริการ ควรจัดสร้างฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการสืบค้น เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างรวดเร็ว และสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวางทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศท้องถิ่น อาจทำรวมเข้าไว้ในฐานข้อมูลรายชื่อสารสนเทศของทั้งองค์กร และในรูปของฐานข้อมูลเฉพาะ ซึ่งควรให้ข้อมูลฉบับเต็มด้วย เช่น ฐานข้อมูลกิจภาคภาคอีสานอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร ฐานข้อมูลเชิดชูผู้รู้นนทบุรี ของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น 2.8 ด้านความร่วมมือในการบริการ การให้บริการสารสนเทศควรมุ่งเน้นการบริการให้แก่ผู้ใช้เป็นสำคัญ จะต้องให้บริการผู้ใช้ ได้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่กว้าง และตรงกับความต้องการมากที่สุด ดังนั้น องค์กรสารสนเทศท้องถิ่น ควรมีความร่วมมือในด้านต่าง พื่อให้การบริการเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น บริการยืมระหว่างองค์กรสารสนเทศ บริการยืมคืนระหว่างองค์กรสารสนเทศร่วมกัน 2.9 ด้านการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ควรจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำผลมาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2.9.1 การสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้ตอบแบบสอบถาม ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น และข้อชี้แนะเกี่ยวกับการให้บริการแก่องค์กร 2.9.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละปี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะต้องกำหนดกลุ่มประชาชน และกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิจัย